你。 สำหรับสิบท่านที่มานั่งสังเกตการณ์เนี่ยขออนุญาต รไปสังเกตการร่วมด้วยนะคะแต่ละโต๊ะจำนวน 300สลากเนี่ยจะใช้เวลาดืึ่งนอนนาทีประมาณ 20 คนนะคะก็อาจจะเสร็จก่อน 11 โมงเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็มาลุ้นกันนะคะหนึ่ง Gracias. ค่ะขออนุญาตแนะนำท่านนายกค่ะเจ้าสำราญค่ะ อันนี้ท่านนายกค่ะเจ้าสำราญนะคะแขกผู้มีเกียรติของเรา ที่จะมาจับสลากให้กับพวกเราจำนวน เป็นไปตามที่เราคิดไว้นะคะจำเพาะอยู่ค่ะ านขนาดนี้ครึ่งทางแล้วนะคะประมาณ 150ถึง200 แต่ละโต๊ะจะม้วนขนาด อันนี้นะคะ บางโต๊ะทำครบสามร้อยบาทไปแล้ว แต่ว่าบางโต๊ะยังเหลือเยอะก็เลยจะต้องให้คณะกรรมการของทางจังหวัดมาช่วยนะคะ เพื่อได้เร็วขึ้นนะคะขณะที่นั่งรอเห็นเจ้าหน้าที่หลายๆท่านเนี่ยวันนี้เสร็จแล้วจะช่วยดูก็ได้นะคะมองเห็นได้ตรงนี้หรือจะเจอข้างหน้า ต้องสังเกตการเป็นไหนคะ minor โต๊โตเสร็จแล้วขอให้ปิดฝานะคะปิดฝาโหลตรงไหนเสร็จแล้ว เหลือสองโต๊ะค่ะ ขออนุญาต ค่ะช่วงระหว่างรอพอก็ที่เหลือนะคะ จะขอประกาศย้ำลำดับที่ในการที่เราจะประกาศจับสลากนะคะ มีจำนวนทั้งสิ้น2,959ลำดับนะคะสลากที่เราจะนำจับเราจะประกาศหมายเลขที่สมัครนะคะ คนที่ได้1หรือยเนี่ยต้องดูจากหมายเลขที่สมัคร ไม่ใช่ดูจากลำดับนะคะ จะเห็นได้ว่าป้ายของเราจะใส่ลำดับที่ไว้หนึ่งถึงหนึ่งร้อยและหมายเลขที่สมัคร เมื่อพอคณะกรรมการได้จับสลากของใครได้แล้ว จะประกาศหมายเลขที่ที่สมัครเรียงลำดับหนึ่งถึงร้อยนะคะฉะนั้นเวลาฟังว่าใครได้ต้องฟังเลขที่สมัครนะคะไม่ใช่ฟังลำดับ จะขอทบทวนนะคะลำดับโต๊ะที่หนึ่งนะคะลำดับหมายเลขที่สมัคร เลขที่1ถึง304โต๊ะที่2เลขที่สมัคร305ถึง605โต๊ะที่ 3 606ถึง907โต๊ะที่ 4 908ถึง1,210 โต๊ะที่5เลขที่สมัคร 1,211ถึง1,517โต๊ะที่6เลขที่สมัคร 1,518 ถึง 1,824 โต๊ะที่ 7เลขที่สมัคร 1,825 ถึง 2,108 โต๊ะที่ 8เลขที่สมัคร 2,129 ถึง 2,439 โต๊ะที่9 2เลขที่สมัคร 2,400 ถึง 2,747 และโต๊ะสุดท้าย โต๊ะที่ 10 เลขที่สมัคร 2,748 ถึง 2,959 ค่ะ เลขสวยไหมคะ2959 จำติดตามรอบนี้ได้นะคะ ใกล้เสร็จแล้ว เสร็จสิ้นครบถ้วนแล้วสิบโต๊ะค่ะ ขออนุญาตจัดสถานที่นิดนึงนะคะที่แจ้งไว้โต๊ะสี่โต๊ะห้าจับคู่กันเพื่อนำตู้สลัดมาใส่นะคะเดี๋ยว Aita. ผ่านไปแล้วนะคะ ทั้ง 10 โหลจะมีเลขที่ผู้สมัครเลขที่ 1 ถึงเลขที่ 2,959 อยู่ในนี้ค่ะ เลขที่สมัครลำดับที่3นะคะ3ดับเช่นกันค่ะ เลขที่ออก2 2 3 นายลูกไทยนาสันเทียค่ะ เลขที่สมัคร 2 2 3เสียงไทย คุณกับท่านตัวแทนเทศบาลตำบลบางตะบูดีกว่าค่ะอ่า 2173ค่ะ นายวัฒนาคำผาคนที่ 28เหลือสองหลักละเดี๋ยวเรากำลังจะควานหาหนึ่งหลักเลขที่สมัคร 50 นางสาวมณีรัตน์กลิ่นสุคนเลขที่สมัคร50นางสาวมณีรัตน์กลิ่นสุคน สี่หกนางน้อยคำหงสงสัยคนนั่งสี่หลักเนี่ยลุ้นในใจแล้วก็ต้อง เจอ เรา 36เลขที่สมัคร 2266 นางแสง นิออนแพรเทศเลขที่สมัคร 2266 ลพิมพ์บุญทอง เลขที่สมัคร 406 นายนพดลพิมพ์บุญทอง คนที่45 Lee คนที่ 65 เลขที่สมัครค่ะ 2170 นางพระนิดามีกรรม เลขที่สมัคร 2170 นางพระนิดามีกรรม ขออนุญาตเรียนเชิญท่านต่อไปค่ะ อันนี้คือตัวแทนของพวกเรานะคะ มาให้โชคเราเองหรือให้ 37นางสาวนิตยาขุนนารา คนที่73เลขที่สมัคร1359นางสาวนาตยาแสงหัวห้าวเลขที่สมัคร1359นางสาวนาตยาแสงหัวห้าวคนที่74 que ยิ้มแย้มคนที่แปดสิบ เลขที่สมัคร591นางสาวศิรดาคันธคีรีวัฒน์ เลขที่สมัคร